สิมพูไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมผมอยากได้ตัวผมอยากได้ชีวิตมากกว่านะตัวคนยังไม่เท่าไหร่นะผมนั่นโอ้โหเลยโูมาสิมาสินี่ไงนี่อากงนะเฮ้ย金钱看齐，墙上写着“秦香莲”的三十二岁了，转个当朝驸马郎的气质王啊，满皇上的回二岁了，转个当朝。金钱看齐，墙上写着“秦”。 คผมมาขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมและตอนนี้อยู่กับผมอากงเตอเต็งคิวคิวงนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Great Ice Cave Ice Ice Cave ใช่ไหม Ice Cave Ice Cave โอ้ยอะไรวะกูอ่านไม่ออก โอเค ก็ถือว่าอยู่ในเกมแพนกวินแล้วกันนะครับผม แล้วตอนนี้เราอยู่ในค่าย PG Slot ในสล็อต PG สล็อต PG ล้านชุดนะครับผม ก่อนที่ข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้กองตัวเต็งกันเลยนะครับผม โอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่นนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะขออ่านชื่ออีกที The Great Ice Cave Ice Cave เคปหรือเคปเคปเคปเคปทุยเคโอเคเรามาที่ทุน200 บาทนะผมไปเริ่มแบบที่เบ็ดสิบบาทเลยละกัน เกมนี้เป็นเกมแนวไหลนะ ผมต้องให้มันไหลยาวๆอากงขอเติมเลยครับผมยิปป้ยิปปอะไรครับนี่อะไรครับนะอากงงงไปหมดเนี่ย มาไงวะทุนสองร้อยนะผมกำไรมากับสามร้อยแล้วนะอยู่ๆมาอยู่่มาสามร้อยตุ้มกลายเป็นโกโก้ในทุกเครสาลีไปครับผม ไปอันนี้เป็นสิบบาท เงี้ยเงี้ยไอ้เงี้ยเงี้ยไปครับผม ขอเข้าฟีเจอร์หน่อยได้ไหม ขอเข้าฟีเจอร์หน่อยได้ไหม เกมนี้เข้าฟีเจอร์ค่อนข้างที่จะแตกดีนะผมโอ้โหข้างนอกจะแตกดีขนาดนี้ แตกในจะขนาดไหนแตกในก็ท้องสิไอ้บ้าคนละเรื่องนะผมแปะผมโอ้โหจากได้ดอกเมื่อกี้มาเงียบกิฟเลยนะ เงียบกิฟเงียบกึมกึมเลยอะเงียบกึมกึมนะอีปีอีปีโอเคขึ้นเบ็ดกันเลยดีกว่านะผมมีเบ็ดยี่สิบไหมโอเคเบ็ดยี่สิบดีกว่านะไปครับผม ว่ายืนอยู่เบ็ดสิบเฉยมันไม่จ่ายหรอกเพราะว่ามันจ่ายเป็ดสิบมาแล้วใช่ไหมเออหลักการอากงมีหลักการเอาเติม เรียบร้อยครับผมเข้าผีเจอวันดียเรียบร้อยขยับปุ๊บปั๊บรับโชคเฮ้ยไปผมโบนัสนะเอาเติมเลยครับผมขอขอชีวิตก่อนได้ไหมเอาเติม โอ้ยนอีกสามตัวขออีกสามตัวขอสีชมพูสีชมพูโอ้ยขอสีชมพูน้อยจะขาดใจเลยสีชมพูไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมผมอยากได้ตัวผมอยากได้ชีวิตมากกว่านะตัวคุณยังไม่เท่าไหร่นะ ผม นั่นเติมเลยครับผม มาสิมาสินี่ไงนี่อากงนะเฮ้ย เออมีละครับผมเยี่ยมเยีโอ้โหทุนสองร้อยทำไมมันปังอย่างนี้เอเติมเออไปหนึ่งทีขอขอขอชีวิตก่อนเพื่อนขอชีวิตกูร้องขอชีวิตเอาเติมเลยครับผมมาดิเออมาดิเพื่อนเพื่อน โอ้ เรียบร้อยครับผมแจ่มโบจับเบ้นะผมจบไปที่หนึ่งพันสี่สิบบาทแปดสิบบาทครับเรายังไม่ได้ซูเปอร์แบบเมกาวินอะไรอย่างนี้เลย โอเค ขอจบเลยดีกว่านะผมเรามาแค่ทุน 200 บาทเอง เราได้กำไรมาตั้ง1,000 บาทโอเค ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กองตัวเต็งกันด้วยนะครับผม ใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามช่วยกดกระดิ่งติดตามผมด้วยขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 今天看起，墙上写着“秦香莲那三十二岁了，撞个单刀；富巴郎的七军王啊，满皇上的悔二岁了，撞个单刀。”今天看起，墙上写着。